มาถึงก็แตกอยู่นะแล้ววายเข้าอย่างนี้สวยงามเลยหุ่นสเก็ตเตอร์สามตัว แล้วสเก็ตเตอร์สามตัวมาแต่เริ่มเลยหรอ จะเข้าฟีนะเริ่มเลยหรือเปล่า ว่ายังไง โอ้โห ไม่มาว่ะค่ะ ตัวเดียวเองชิดโคกเสียดายจัดมาจัดมาขอจำจำแหลมแหลมนะเพื่อนนะ ขอจำจำแหลมแหลมนะ โอ้โห แล้วคิวช่องสองกูหายไปไหนวะน้าเคด้วยจังหวะนี้แล้วสิบบ้างผมเห็นสิบเต็มกราฟอยู่ โอ้โหเค ด้วยโอ้ยแล้วสิบมาว่ะ แล้วสิบมันมาจริงว่ะ แล้วคือสิบมันมาจริง แล้วเจบ้างไงเจ f จไม่มาช่องสองขาดไปหนึ่งตัวนะครับนะ ไม่เป็นไรลุยกันต่ออย่าหยุดอย่าย่อน อย่าไปหยองมา จะหมุนมือกันต่อเลยแล้ววายช่องสามนี้น่าจะแตกอยู่แล้วน่าจะแตกอยู่นะดอกนี้เต็มกราวอยู่นะทำมันเล่นใบ ดอกนี้เต็มกราวแล้วสิบโอ้โหสิบบกสิบก็แตกต่อว่ะแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไง แล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วผมบอกเลยเป็นไงนะ สูตรผมได้ใช้ได้เสมอนะครับนะ เอาเรื่องครับผมดอกนี้แตกไป 63 บาทนะ ได้อยู่ได้อยู่ ขอเข้าฟงเข้าฟรีหน่อยก็ดีนะเมื่อนะจะไปครับผม เออแต่หน่อยเพื่อนแต่หน่อยอย่างเงียบอย่างเงาเดี๋ยวไล่เคด้วย ช่องสองว่ายังไงเคด้วยโอ้โหเิด้วยไม่เข้าว่ะ เข้าดีๆหน่อยฮึบฮึบโอ้โหโอ้โห อะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะอย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้วสิบว่าไงสิบช่องสามไม่สิบไอสิบโอ้โห กูจะเอาไอสิบไอคิวเข้าอีกแล้วไอสิบกูมันอยู่ไหนวะนะ ดีๆดีๆ ไปแม่งไม่ไหวแล้วยัดเบ็ดยัดเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกัน ขอลองยัดเบ็ดสิบกันสักหน่อยแล้วกันเพื่อนนะมาเล่นตั้งนานทุนอยู่เท่าเดิมสิบหกตอนนี้เริ่มลดแล้วพอย้ายมาเป็นสิบก็เริ่มลดแล้วนะ ครับเพื่อนนะเคด้วยโอ้เคด้วยกูไปไหนวะนะ เออแล้วก็ทองขนมปังอย่างนี้สวยงามแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วผมบอกเลยวายช่องสองไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วนะจัดไปแล้วไปยังไงต่อไหลต่อหรือเปล่าว่ายังไงเออยังได้อยู่วะยังได้อยู่จังหวะนี้แล้ววายช่องสามมาต่อก็ไหลต่อดีครับวายช่องสามมาต่อก็ไหลต่อไปอีกครึ่งกราผมจังหวะนี้นะ แล้วไปยังไงต่อว่ายังไงวิ่งทำยี่ช่องสองไม่มานะเสียดายแต่ไปเก้าสิบบาทนะดอกนี้ได้อยู่ผม ได้อยู่ได้อยู่กระถาครับผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นพูดจิ๋วเกมนี้นะ สามารถตามผมมาในเมนที่ฟังหมดออกไปได้เลยนะครับ ผมมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยนะครับนะ เค้ดยช่องสองว่ายังไงจังหวะนี้ โอ้โหติดเข้าเฉยเลย นี่ไงเค้ดยมันแต่ดอกนี้แทนนะครับเพื่อนขึ้นกราฟไปแล้วขึ้นกราฟอีกดอกหนึ่ง โอ้โหได้อยู่ดอกนี้ไปไงต่อหลายต่อหรือเปล่าว่ายังไงเคด้วยเคด้วยไปพลาดอีกแล้วแต่วายช่องสองอย่างนี้วายช่องสองไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้ว เออนิดหน่อยก็เอานะนิดหน่อยก็เอานะครับผมนะจัดไปครับผมค่อยๆ คืบคานไปโอ้โหแล้วดูมันไหลแล้วมันไหลดีอยู่นะทำมันเล่นไปแต่เมื่อไหร่สเก็ตเตอร์จะเข้าให้กูสักทีเนี่ยกูอยากได้สเก็ตเตอร์ว่าอะไรจังหวะนี้เบ็ดเบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันมาจัดไปเลยแล้วกันขอหนักหนักมา ขอหนักหนักแบบวัดใจกันไปเลยนะ ขนมปัง โอ้โห อะไรวะนะ ดอกโคเบอร์ กูจะเอาขนมปังให้เช็ดคก เออ เจมาต่อผมไปยังไงต่อ โอ้โหคืบดี ๆ หน่อยเพื่อน อย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาเออ ขึ้นกราไปดอกนี้ ไปไงต่อว่ายังไงไหลต่อหรือเปล่า ไม่ไม่ไหลซะด้วย เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วอ่ะ ผมว่าเริ่มไม่ค่อยสวย เริ่มได้กลิ่นตัวตัวแปลกๆแล้วจังหวะนี้นะ รู้สึกว่าจะเริ่มได้กลิ่นตัวตัวแปลกๆแล้วคิวเอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งหมดกล้องเดี๋ยวว่าเอาอีกหน่อยได้ไหม ขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยหนึ่งได้ไหมคือสเก็ตเตอร์เข้าให้กูหน่อย คือถ้าเบ็ดยี่เข้าสเก็ตเตอร์นี่น่าจะพลิกเกมเลยนะเมื่อนะ ถ้าเบ็ดยี่เข้าสเก็ตเตอร์นี่น่าจะพลิกเกมเลยนะครับผม แต่ยังไม่เห็นวี่แววเลยแม่งมาตอนไอ้ดอกแรกดอกเดียวอะสิบช่องแรกคิวก็ได้สิบก็ได้ไม่มาสักตัวกอบทงกอบทองกูไม่ทำงานเลย ชิบหายเลยวนเริ่มไม่สวยละปรับหรือสิบเก้าบาท โอ้โห ไป ถ้ามึงจะขนาดนี้มึงก็เอาไปให้หมดเถอะไป